นาซังคนิจิวะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ เรามาเรียนวิธีการบอกประสบการณ์ในการทำงานกันค่ะ มาเริ่มกันที่คำศัพท์นะคะคำแรกวันนี้เราจะสอนคำว่าประสบการณ์ ค่ะ ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เคเคงเคเคงนะคะ แปลว่า ประสบการณ์ ถัดมานะคะคำว่า หลักสูตรนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า โคซะ โคซะ แปลว่า หลักสูตรค่ะ ถัดมานะคะคำว่า เข้ารับนะคะ อาจจะบอกว่าเข้ารับ การเรียนหลักสูตรนี่นี่นี่อะไรอย่างนี้นะคะ ภาษาญี่ปุ่นนะคะเวิร์บตัวนี้จะใช้คำว่าอุเคมัสอุเคมัสแปลว่า เข้ารับค่ะ ถัดมานะคะคำว่าเรียนค่ะ ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเบงโคเบงโคแปลว่า เรียนค่ะ ส่วนคำว่าทำงานนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าฮัตาราคิมัส ฮัตาราคิมัสแปลว่าทำงานค่ะ ถัดมาคำว่าการสอบนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชิเกงชิเกงแปลว่า การสอบค่ะ ต่อมาคำว่า คุณสมบัตินะคะ ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชิคากุชิคากุแปลว่า คุณสมบัติค่ะ ส่วนคำว่าการทดสอบคุณสมบัตินะคะ เราจะใช้คำว่าชิคากุชิเกง ิคากุชิเกงก็คือการเอาคำว่า คุณสมบัติกับคำว่าสอบนะคะ มารวมกันนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะคำว่า โรงพยาบาลค่ะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเบียวอิงเบียวอิงแปลว่า โรงพยาบาลค่ะ ถัดมานะคะคำว่าอาสาสมัคร ค่ะ ใช้คำว่าบรันเทียบรันเทียก็คือคำว่า อาสาสมัครนะคะมาจากคำว่าบรันเทียในภาษา กฤษนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะคำว่าปีที่แล้วค่ะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโ h o n e n shonen แปลว่า ปีที่แล้วค่ะ สุดท้ายนะคะของคำศัพท์วันนี้คือคำว่า งานพิเศษ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า arubaito arubaito แปลว่า งานพิเศษค่ะ ทีนี้ในการสัมภาษณ์งานนะคะ ส่วนใหญ่ ผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะอยากให้เราเล่าประสบการณ์ทำงานให้ฟังนะคะ เขาอาจจะถามเราว่า経験について教えてください経験について教えてくださいแปลว่านะคะช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ เราก็อาจจะลองเล่าประสบการณ์ของเรานะคะ ด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ตามนี้ค่ะ ถ้าเราอยากจะบอกว่า ฉันเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ ก็อาจจะพูดได้ว่าโโคคเรชาไกโคซาโอ座ุเคตะโคโตกะอาริมัสอีกครั้งนะคะโโโโคคคเรชาาไกซอุเคตะโคโตกะอาริมัสแปลว่าฉันเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุค่ะ ถัดมานะคะ ถ้าจะบอกว่า ฉันเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า 日本語を勉強したことがあります日本語を勉強したことがありますฉันเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ หรือว่าทันมาถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเคยทำงานที่โรงพยาบาลมา 3 ปีนะคะ ก็อาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า 3年間病院で働きました3年間ก็คือ 3 ปีนะคะ病院で ฮัตตาราคิมาชตะฉันเคยทำงานที่โรงพยาบาลมา 3 ปีค่ะทันมาถ้าเราจะบอกว่าเราเคยเข้ารับการทดสอบคุณสมบัตินะคะ ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าชิคาคุชิเกนโออุเกตะโคโตกะอาริมัสชิคาคุชิเกนโออุเกตะโคโตกะอาริมัสฉันเคยเข้ารับการทดสอบคุณสมบัติค่ะ ี้เวลาเราตอบคำถามนะคะ ก็จะต้องตอบเป็นประโยคยาวๆร่วมกันนะคะ ก็อาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ตามนี้นะคะ日本語を勉強したことがありますのでเนื่องจากนะคะคำว่าโนเดข้างหลังก็คือแปลว่าเนื่องจาก ฉันเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมา日本語を勉強したことがありますので少しできます โกชิเดคิมัสก็แปลว่าก็เลยสามารถพูดได้นิดหน่อยนะคะชิโกโตโนเคเคนมิสึเตวะ3年間病院で働きました日本語を勉強したことがありますのでคำว่าโนเดะประโยคนี้ก็จะแปลว่า เนื่องจากฉันเคยเรียน ภาษา ญี่ปุ่น มา日本語を勉強したことがありますので s k ชิเดคิมัส a s u skoshi d e ตรงนี้ก็หมายถึงว่า ก็เลยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยนะคะ仕事の経験については3年間病院で働きました仕事の経験についてはตรงนี้ก็จะหมายถึงว่า เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการทำงานนะคะ3年間病院で働きました ทำงานที่โรงพยาบาลมา 3 ปี ได้กกกกัคคโโโนติเรช大学の時高齢者介護についてアルバイトをしまตะ แล้วก็ตอนสมัยมหาวิทยาลัยนะคะ เคยทำงานพิเศษด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้กักคุโนโตกิโคเรชาไคโกนิซุเตะอาดูบายโตชิมาชิตะประโยคถัดมานะคะ 高齢者介護講座の資格試験も受けたことがありますประโยคนี้นะคะหมายถึงว่า เราเนี่ยเคยเข้ารับการทดสอบด้านการดูแลผู้สูงอายุมาด้วยนะคะ高齢者介護講座と資格試験も受けたことがありますประโยคนี้นะคะก็จะหมายถึงว่า ฉันเนี่ยเคยเข้ารับการอบรมนะคะ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ แล้วก็ยังเคยเข้ารับการทดสอบนะคะ คุณสมบัติด้วย พูดอีกครั้งนะคะว่าโคเดชาไคโกโคซาโต資格試験も受けたことがありますประโยคสุดท้ายนะคะ去年ボランティアをやりましたปีที่แล้วนะคะก็ได้ทำงาน โวลันเทียด้วยนะคะ ก็จะพูดได้ว่า เที่ยวเน้นโวลันเทียโอยาดิมาสตะค่ะแปลยาวๆของประโยคนี้นะคะ ก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์ว่าฉันเนี่ยเคยเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็เลยพูดได้นิดหน่อยนะคะ แล้วก็ด้านประสบการณ์ทำงานเนี่ย เคยทำงานที่โรงพยาบาลมา 3 ปี สมัยมหาวิทยาลัยก็เคยทำงานพิเศษเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ แล้วก็เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้ง เคยทดสอบคุณสมบัติอีกด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ทำงานอาสาสมัครมาพูดยาวๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะอีกครั้งหนึ่งว่า日本語を勉強したことがありますので少しできます仕事の経験については3年間病院で働きました大学の時高齢者介護について アルバイトをしました高齢者介護講座と資格試験も受けたことがあります去年ボランティアをやりました古代ดไ